IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษา การพัฒนาการฟังโดยใช้แอปพลิเคชันในอุปกรณ์พกพา ปัจจุบัน การฝึกทักษะการฟังทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการเรียนผ่านอุปกรณ์พกพา หรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคนไปแล้ว ช่องทางหนึ่งในการฝึกทักษะการฟังผ่านอุปกรณ์พกพาก็คือ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ผ่าน Play Store ในระบบ Android และ App Store ในระบบ iOS ค่ะ ตัวอย่างที่เห็นนี้เป็นแอปพลิเคชันในหมวดเพื่อการศึกษาหรือ Education ใน App Store ของระบบ iOS จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในหมวดนี้มีแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ เมื่อเข้าไปในหมวด Learning English แล้ว จะพบแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษมากมาย อย่างที่เห็นในตัวอย่างนี้เนี่ย แอปพลิเคชันต่างๆ จะถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เช่น การเรียนไวยากรณ์หรือ studying grammar การเรียนคำศัพท์ หรือ learning vocabulary และการสนทนาหรือ having a conversation แต่ต้องสังเกตดูให้ดีนะคะว่าแอปพลิเคชันที่เราสนใจเนี่ย ต้องเสียเงินซื้อหรือเราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี สำหรับแอปพลิเคชันแรกที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้คือแอปพลิเคชัน Learn English Audio and Video โดย British Council เราไปชมกันเลยค่ะแอปพลิเคชัน Learn English Audio and Video version free ประกอบด้วย 8 บทเรียนคือ 1 UK Life 2. How to 3. Magazine Series 1 4. Professionals Podcast 5. Professionals Podcast 6. Stories and Poems Series 1 7. Talk About Series 1 8. You are hired เรามาดูตัวอย่างบทเรียน UK Life โดยเลือกที่คำว่า episodes ในส่วนแรกเป็นรายละเอียดหรือ details เกี่ยวกับบทเรียน โดยมีการแนะนำเนื้อหาบทเรียน ระดับของผู้เรียนที่เหมาะสม ซึ่งบทเรียนนี้เหมาะกับผู้เรียนระดับกลางถึงระดับสูง ต่อมาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ ในการดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บในอุปกรณ์ จากนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับตอนหรือ episodes และความยาวของบทฟัง ส่วนต่อมาของบทเรียน UK Life คือ Episodes ซึ่งจะเป็นบทเรียนที่แบ่งเป็นตอนๆ แต่ในเวอร์ชันฟรี ผู้เรียนจะเห็นเพียงหนึ่งตอนเท่านั้น หากต้องการเรียนเพิ่มเติม ต้องมีการซื้อเนื้อหาเพิ่ม ตอนที่มีให้ฟรีในที่นี้คือ Whose Game Is It ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล เราลองไปชมตัวอย่างบทเรียนกันค่ะ Th thanks for downloading this episode of UK Life. If you like it, you might also enjoy Talk About, where you can hear people talking about their favourite movies, football team, music, and much more. Whose game is it? I was football mad when I was a boy. I used to go down to my local park every night looking for a kickabout. In those days, if you wanted to join a game that was already in progress, you would stand on the touchline, if there was a touchline, and shout, Whose game is it? at one of the players. You would then be taken to the boy in charge, usually the owner of the ball. He would enjoy his little moment of power by looking you up and down, frowning, and then saying, Nah, The sides are even. จากตัวอย่างที่ชมไป ผู้เรียนจะได้ฟังเนื้อหาพร้อมกับอ่านบทไปด้วย กรอบสีเขียวจะเลื่อนไปตามบทพูด เพื่อให้ผู้เรียนได้อ่านบทได้อย่างชัดเจน เมื่อฟังจบแล้ว เราสามารถตรวจสอบความเข้าใจในการฟัง โดยเลือกที่ exercises แบบทดสอบอยู่ในรูปของกิจกรรมเลือกคำตอบถูกผิด เราต้องอ่านประโยค และตัดสินใจว่า ประโยคนั้นถูกหรือผิด เมื่อเช็คคำตอบครบทุกข้อแล้ว เราสามารถดูความก้าวหน้าในการเรียน โดยเลือกที่คำว่า progress ซึ่งจะบอกให้เราทราบว่า เราได้คะแนนการทำแบบทดสอบเท่าไหร่ ต่อไปเรามาดูแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ Android กันบ้างนะคะ แอปพลิเคชันที่น่าสนใจที่เราจะพูดคุยกันก็คือ BBC Learning English โดยสำนักข่าว BBC ค่ะ BBC Learning English เป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบเนื้อหา โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมมาแล้ว BBC Learning English ประกอบด้วยเนื้อหาหลักคือ 6 minute English The English We Speak Words in the News Drama News Report Lingo Hack และ Pronunciation เราจะดูตัวอย่างในส่วนของบทเรียนจากการรายงานข่าวหรือ News Report เมื่อเราเลือกหัวข้อที่ต้องการจะฟังแล้ว เราจะพบกับขั้นตอนการเรียนรู้ 3 ขั้นตอนคือ 1. ขั้นฟัง ก่อนฟังรายงานข่าว ผู้เรียนจะอ่านโจทย์ของแบบทดสอบ ซึ่งเป็นตัวเลือก จากนั้น ผู้เรียนจะเปิดฟังรายงานข่าว และเลือกคำตอบ 2. ขั้นเรียนรู้คำศัพท์ ผู้เรียนจะได้ศึกษาคำศัพท์ที่สำคัญจากความหมายที่ให้ไว้ จากนั้น ผู้เรียนจะฟังรายงานข่าวเป็นครั้งที่ 2 3. ขั้นศึกษาบทและตรวจคำตอบ ในขั้นนี้ ผู้เรียนจะเห็นบทของรายงานข่าวที่ฟังไป และคำตอบของแบบทดสอบในตอนต้นค่ะ บทเรียนอื่นๆ นอกเหนือจาก News Report จะเป็นลักษณะของการฟังพร้อมอ่านบทไปด้วย และจะมีรายการคำศัพท์ และความหมายให้ แต่จะไม่มีแบบทดสอบความเข้าใจ โดยจะเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังเพียงอย่างเดียว นอกจากแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการฟังโดยเฉพาะ เรายังสามารถฝึกทักษะการฟัง โดยการฟังรายงานข่าวจากแอปพลิเคชัน ของสำนักข่าวต่างๆ เช่น BBC News CNN และ Fox News การฝึกฟังรายงานข่าวเหมาะกับผู้เรียนระดับกลางตอนปลาย จนถึงระดับสูง เพราะรายงานข่าวในแอปพลิเคชันที่กล่าวมา เป็นรายงานข่าวจริงที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ดังนั้นภาษาที่ใช้จะค่อนข้างยาก และพูดด้วยความเร็วปกติ ไม่ได้ปรับให้เหมาะกับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ อย่างไรก็ตามแอปพลิเคชันก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก ที่เราจะใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์จริงค่ะ อีกหนึ่งแอปพลิเคชัน ในอุปกรณ์พกพาที่เหมาะแก่การฝึกฟังก็คือ Podcast Podcast คือการเผยแพร่เสียงและภาพ ผ่านทางสื่อต่างๆ บนระบบอินเทอร์เน็ต พอดแคสต์จะแบ่งเป็นช่องรายการต่างๆ คล้ายกับรายการทีวี เราสามารถสมัครเพื่อรับข้อมูลของช่องรายการ ผ่านทางระบบฟีดแบบอัตโนมัติ การใช้พอดแคสต์คือ เราจะดาวน์โหลดไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ เข้าสู่อุปกรณ์ของเรา จากนั้นเราจะสามารถเปิดฟังได้ตามความสะดวก วันนี้เราได้รู้จักแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์ในการฝึกฟังหลายแอปพลิเคชันทีเดียว อย่าลืมฝึกฟังอย่างสม่ำเสมอนะคะ พบกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีค่ะ